Om Agyanatamarandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militanyena Tasmai Sri Gurave Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare So we're reading the Nectar of Devotion and we're up to chapter number 9

เราอยู่ในบทที่นะครับในในบทที่การที่วิธีการนะครับในการสวดวิงวอนต่อพระองค์ So Srila Prabhupada writes, according to great learned scholars, the whole Bhagavad Gita contains many authorized prayers. เชลบูปาทรงได้เขียนไว้นะครับว่าตามที่โพธิตานะครับมีนักผู้มีความรู้วิชาการเนี่ยได้พูดถึงโพธิตาได้พูดถึงการวิงวอน especially the 11th chapter where Arjuna prays to the universal form of Krishna โดยเฉพาะบทที่ 11นะครับที่อ r จ u นาเนี่ยทรงได้เห็นรูปลักษณ์ จักรวาลขององค์ชีคริชนา Similarly, in the Gotamiya Tantra, all the verses are called prayers. เช่นเดียวกันนะครับในการสวดภาวนาในสโลกของโกตมียตันตรนะครับก็จะมีคล้ายๆกัน Again in the Srimad Bhagavatam

The glories of these prayers are stated. ในสกันดปุรานานะครับก็ได้กล่าวนะครับการสรรเสริญต่อองค์พระควาน There it says that devotee whose tongues are always decorated with prayers to Lord Krishna are always given respect even by the great saintly persons. on sages, and such devotees are actually worshipable by the demigods. ได้กล่าวไว้ว่าเหล่าสาวกนลิ้นของพระองค์ลิ้นลิ้นลิ้นของสาวกเนี่ยทรงสวดภาวนาต่อองค์พระกวานอยู่เสมอและให้ความเคารพโดยนักปราชญ์นักบุญผู้ยิ่งใหญ่ So the Bhagavad Gita has 18 chapters and, there are 700 slokas in the whole Bhagavad Gita. So devotees they often select some of these verses from the Bhagavad Gita and they will use them particularly in talking

โกปาเนี่ยทรงจอดจงในบทที่ 11เกี่ยวกับออจูนาเนี่ยทรงอยากจะเห็นรูปลักษณ์จักรวาลของคริชนา But there are many other verses which are spoken by Lord Krishna, which devotees also like to repeat. และสโลกอื่น ๆ ที่เหล่าสาวกเนี่ยอยากจะอ่านอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับคริชนาเช่นกัน in the second chapter, Lord Krishna gives many verses describing the difference between the body and the soul. ในบทที่สองเนี่ยก็พูดถึงเรื่องเอ่อวัตเอ่อเรื่องร่างกายเรื่องวัตถุของเราเนี่ยแต่ร่างกายแต่ละระดับ And in the 10th chapter, Lord Krishna speaks the Chatur Shloki of the Bhagavad Gita.

we have the prayers by Queen Kunti. And then in the second canto, you have the prayers of Sukadeva Goswami. When he was asked to describe the creation, he first of all offered prayers. และภาคสองนะครับ สุกเดวกุสวามีจะพูดถึงการปรากฏการณ์ของระบบจักรวาล Then in the in the in the tenth canto, you have the prayers by the demigods to Lord Krishna in the womb of Devaki. และภาคที่สิบนะครับเราเทวดาเนี่ยก็จะพูดถึงการตั้งครรภ์ของเดวากิ And at the end of the tenth canto, towards the end, You have the prayers by the personified Vedas. And when you go through Srimad Bhagavatam, there are many different prayers offered by different great devotees. ในชิมัดบาวตัมเนี่ย in the 10th canto you have the Gopi Gita which is the song of the gopis when they're in separation from Krishna The Gopi Gita Gopi Gita is very beautiful poetry, very beautiful Sanskrit poetry where the gopis sing about Lord Krishna. So devotees we take pleasure in reciting and singing these different verses. It's very pleasing, creates a very auspicious atmosphere. เราก็จะมารับฟังแล้วก็อ่าน แล้วก็พยายามจะเข้าใจว่าเหล่าสาวกเนี่ยกำลังพูดถึงอะไรกันบ้าง Sometimes when we will go in Sankirtan, sometimes when we're a doing Harinam Sankirtan, sometimes we'll also sing some of these songs. บางครั้งเนี่ยเราไปสังคีตันนะครับ หรือว่าเราไปสวดมหามนต์ที่อื่นๆเนี่ยเราก็จะเอาบทเพลงเนี่ยมา Uh, we will sing Krishnaya Vasudevaya Devakinandanaya cha Nandagopal Komaraya Govindaya Namo Namaha and then we'll sing another song. We'll sing uh, Namo Pankaja Namo Pankaja Malane, Namo Pankaja Netraya Namaste Pankachangraye. So those are two, this is two verses which are from the prayers of Queen Kunti when she's praying to Krishna. บทบทวิงวอนนี้เป็นบทที่พระแม่กุมพีเนี่ยทรงกล่าวต่อพระแม่องค์ชีคริชนา So devotees enjoy singing the glories of Krishna. เราสาวกเนี่ยทรงมีความสุข mm, So we're encouraged to also regularly recite these prayers. และเราเนี่ยก็ควรที่จะสวดภาวนาบทเพลงต่อคริชนาเช่นกัน Just like the Shikshastikam prayers, we will recite regularly the Shikshastikam prayers which were sung by Lord Chaitanya Mahaprabhu.

ต่ออาชญกรรมทั้งนะครับ And we will sing the song to t o s i when we do t o s i Arti. We sing the t o s i Arti song. และเราก็จะสวดภาวนาต่อพแม่ตลสีนะครับ So all, by singing all of these songs, we can purify our mind and we can remember Krishna. การที่สวดภาวนาวิงวอนต่อบทบทเพลง ต่อคริชนาเนี่ยก็ช่วยเราเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นและช่วยมีความรักต่อคริชนามากยิ่งขึ้น so sometimes devotees find it a lot of trouble in the beginning to learn these songs บางครั้งเนี่ยยากมากที่เราจะได้ในการได้การฟังเกี่ยวกับบทเพลงนี้ you know we're not familiar with the words and we don't know the meaning. So especially you know the devotees from China but not only devotees from China devotees from all the countries they find it difficult a bit you know it's not they're not it's not easy for us in the beginning สำหรับ สาวต่างประเทศเนี่ยก็ยากมากที่จะร้องเพลงเออ่หรือว่าฝึกร้องเพลงในบทนี้ โดยเฉพาะประเทศจีนนะครับแต่ว่าช่วงแรก ๆ อาจจะยากแต่ว่าพอฝึกไปแล้วเนี่ยพอจะสะดวกได้ but by practice by practice every day singing and reciting every day regularly then gradually we start to remember and we take more and more pleasure ด้วยการฝึกฝนร้องทุกๆวัน เราร้องทุกๆวันเนี่ยเราก็จะมีความสุข แล้วก็เราก็สามารถที่จะร้องได้อย่างเต็มกำลัง so now we see devotees all over the world they learn these songs and they can sing together and enjoy เราก็สามารถเห็นได้ว่าเหล่าสาวกทุก ๆ คนเนี่ยร่วมมือนะครับ ร่วมแรงรวมตัวกัน และสวดภาวนาบทเพลงต่อพระชา And these are not ordinary songs, but these are also all prayers and glorification of Krishna. And by singing and by worshiping Krishna in this way, we're engaging in devotional service. ด้วยการอุทิศตนเสียสละรับใช้ก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยรับใช้คริสต์ได้หรือว่า มีมีจิตใจที่มั่งคงต่อกร i ชา a l l r i g h t so we'll read a bit more. Prabhupada writes a bit more. He said, Those who are less intelligent want to worship different demigods for some material gain rather than worship Krishna. องค์พระทรงกล่าว ผู้ด้อยปัญญาต้องการบูชาเทวดามากมายเพื่อผลกำไรทางวัตถุแทนที่จะบูชาคริชนา But here it is stated that a devotee who is always engaged in offering prayers to Krishna is worshipable even by the demigods. The pure devotees

เหล่าเทวดาเนี่ยทรงมีทรงให้การขอบพรให้กับเราได้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะเขาเนี่ยทรงมีความอิจฉาต่อกระชา so people may worship the demigods but it's better if they will worship Krishna ผู้คนอาจจะบูชาเหล่าเทวดาแต่ ถ้าบูถ้าอยากจะให้ดีกว่านั้นก็ควรจะบูชาคริสต์ And the, the, the, the demigods, they, they offer their respect to the pure devotees. เหาเทวดาเนี่ยทรงให้ความรบความเคารพต่อสาวกผู้บริสุทธิ์มาก Because the demigods, they have material desires, but the pure devotees have no material desire. เหล่าเทวดาเนี่ยทรงมีความต้องการทางวัตถุ เพราะเสาผู้บริสุทธิ์ทรงไม่มีความต้องการทางวัตถุใดๆ But at the same time, the pure devotees, they will also offer their respects to the demigods. The pure devotees should be humble. They must be humble, otherwise they couldn't be pure devotees. สาวผู้บริสุทธิ์เนี่ยมีความอ่อนน้อมทำตนสูงไม่ฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้ถือว่าเป็นสาวผู้บริสุทธิ์ All right, then read again. It, Prabhupada says, in the Narsimha Purana, it is stated, any person who comes before the deity of Lord Krishna and begins to chant ครับพวงมาลัยนะครับดอกไม้ที่หอมนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยแต่งตัวทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทรงวิงวอนภาวนาต่อโกวินดา So maybe you all know this song, how we sing Govindam Adipurusham Tamaham Bhajamin. So this is this very famous, this uh, Govinda song is also a prayer to Krishna. การสวดภาวนาโกวินดาก็เป็นการสวดภาวนาต่อคริชนาเช่นกัน There are many verses also in that Brahma Samhita which are similar. They all end with the line Govinda Purusham Tamaham Bhajamin. They are all prayers offered by Lord Brahma. ในบรมสมิตาเนี่ยก็จะมีการกล่าวต่อองค์ชีกฤษณาเหมือนการสวดภาวนาโกวินดัมฮาริพุชัมเช่นกัน So it's very nice to learn these prayers and to recite them. And we can see here the benefit you get. บทเพลงที่ดีมากและเราก็ควรที่จะพึ่งพาบทเพลงนี้ That when we recite these prayers in front of the deities, then we get freed of sinful reactions. เมื่อเราวิงวอนบทเพลงนี้ต่อหน้าพระปฏิมาเนี่ยเนี่ยบทบาปทั้งหมดเนี่ยก็จะหายไปทันที And when we get free of sinful reactions, then we're more qualified to go back to Godhead, to go to the spiritual world. พอเราเนี่ยวิงวอนอย่างตั้งใจ เราก็จะสามารถมีโอกาสที่จะกลับไปหาพระองค์ได้อย่างทันทีไม่ต้องสงสัย Alright, so then the next item, next item is about partaking of prasad. บทหัวข้อหลักต่อไปคือการรับประสาด So everyone enjoys taking prasadam. Everyone enjoys eating. So taking prasadam is also devotional service. So there's a statement in the Padma Purana. A person who honors the prasad and regularly eats it, not, in, not exactly in front of the deity, along with Charanamrita, which is the water offered to the lowest feet of the Lord, which is mixed with seeds of the Tulsi, then he immediately can achieve the results of the pious activities that are obtained through 10,000 performances of sacrificial rites. มีข้อความโดยเฉพาะในปัตมาปุราณาว่าผู้ที่ให้ เกลียดและรับประทานประสาดเสมอไม่ใช่ต่อหน้าพระปฏิมาพร้อมดื่มจรำจร้ามริตน้ำที่ถวายให้แด่พระบาทรูปดอกบัวขององค์พระกวานซึ่งผสมกับเมล็ดต้นเมล็ดต้นตุลสีโดยจะได้รับบุญเทียบเท่ากับการทำพิธีบูชาหนึ่งหมื่นครั้งทันที so prasad means mercy. So the food which is offered to Krishna is called prasada. ประสาทหมายถึงความเมตตาเมื่อเราเอาอาหารเนี่ยไปถวายให้กับกฤษณาเนี่ยก็จะกฤษณาก็จะทรงเมตตา And because the food is offered to Krishna, then there's no karma anymore in that food. It's without any karma so therefore it becomes prasadam and it means it's the mercy of Krishna we we could also say that this food is the remnants of Lord Krishna because first we offer the food to Krishna and then we take the rem after Krishna is taken we eat the remnants of Lord Krishna's food ก็อาจจะบอกได้ว่านี่คือพระเมตตาที่หาที่สุดไม่ได้เพราะว่าเราได้อาหารที่คริชนาเนี่ยทรงได้ชิมเองแล้วเราก็จะได้มาชิมที่คริชนาเนี่ยทรงได้ชิมรสประสาท So it's customary you go to temple to see the deity and after you see the deity, when you come out from the temple, then the temples they often they will give prasad. โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เมื่อเราไปที่วัดเนี่ยก็จะมีพระปฏิมานะครับทุกๆคนเนี่ยก็จะได้รับประสาดมก่อนที่จะเหล่าสาวหรือว่าผู้คนเนี่ยได้ขับบ้านไป so if you take that prasadam on we we take that we honor that that food it's not just eat but we honor it we take it with great respect because we know this food is from Krishna เราไม่ใช่แค่ทานอย่างเดียวแต่ว่าเราเนี่ยให้ความเคารพให้ให้ความเกลียดเกลียดต่อประสาดม so it's it's very powerful and it's very purifying และเป็นมีพลังมหาศาลแล้วก็ทำให้เราเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นได้ and people should eat, take prasadam regularly it means every day they should get prasadam ผู้คนควรที่จะรับรับ ทานประสาดทุกๆวัน And it said by taking the, this prasad, you get the results of, it's like performing 10,000 uh, sacrifices. การทานประสาดัเพียงครั้งเดียวนะครับ ก็เทียบเท่ากับการทำบุญการทำพิธีบูชาหนึ่งหมื่นครั้งทันที So, when, we, when you do a sacrifice, you get a lot of benefit. It's very purifying. So similarly, when you take prasadam, it's very powerful, very purifying. เวลาเราเสียสละบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นเช่นเดียวกันการทานประสาดัมก็จะทำให้เราบริสุทธิ์ขึ้นได้เช่นกัน um, the next item is about drinking charanamrita. Hmm. So charanamrita is obtained in the morning while the, the deity of Krishna is being washed before dressing. จารณามริตาจะได้รับในตอนเช้าโดยเอาน้ำ ส่งให้องค์พระทวานก่อนแต่งองค์พระทวานผสมกับน้ำหอมและดอกไม้ so the deity is bathed with water which is mixed with perfume and flowers. พระปฏิมาเนี่ยทรงได้รับนะครับได้รับแต่งผสมกับน้ำหอมและดอกไม้ And the water which is collected from his bathing that is collect, they, they collect that water, That's very special water because it bathed the deity, and that water is then mixed with yogurt. So this way the Charanamrita becomes very tasty. So it has a very nice taste and it also has spiritual value, very great spiritual value. Oh, yeah, because the water is mixed with the yogurt and then they will put also a little honey or a little sugar there also to make it sweet. น้ำเนี่ยเป็นน้ำทิพย์นะครับที่ผสมด้วยน้ำน้ำผลไม้นะครับหรือว่าน้ำโยเกิร์ตหรือว่าน้ำน้ำผึ้ง And there will be also many tulsi leaves also in the water. แต่จะมีใบตุลสีในในน้ำเช่นกัน So the system is after the devotee has seen the deities, Then he will also take some charanamrita water. Krishna. Mm-hmm. So it's described in the Padma Purana that even a person who has never been able to give in charity and who has never been able to perform a great sacrifice. ดัง But, ที่กล่าว oh, okay, go ahead. ดังที่กล่าวไว้ในปัตมาปุราณาว่า แม้แต่ผู้ไม่เคยทำบุญให้ทานมาเลย ก็ไม่เคยทำบุญทำพิธีบูชายิ่งใหญ่มาเลย And i s never been able to study the Vedas, ไม่เคยศึกษาคำพิพเวทมาเลย and he's never been able to worship the Lord so he has never done any pious activity เขาไม่เคยทำการการทำบุญอันอันใดมาเลย But if he simply takes some charanam, if he gets some charanamrita and takes the charanamrita, it can be qualified to go into the spiritual world. แต่หากเพียงได้ดื่มจารณามริตะก็สามารถที่จะมีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะกลับไปในอาณาจักรขององค์พระควานได้ So Prabhupada explains where every temple where the deity is worshipped, they'll have a big pot where the charanamrita is kept. เช r พระทรงกล่าวนะครับจะเก็บรักษาอยู่ที่วัด เป็นประเพณีที่วัดจะเก็บจารนามริต ไว้ในหม้อใหญ่ so the devotees come to see the deity and they offer obeisances to the deity and then they will go and take charanamrita สาวผู้มาเยี่ยมเยียนแสดงความเคารพต่อพระปฏิมาแล้วดื่มจารณามริตา and they will be given three drops you get three drops of the charanamrita ก็จะสามหยดนะครับในการดื่มจารณามริตา and we should, the devotee should take the three drops and drink the drops and they should feel very happy and they should feel transcendental bliss. Do We have a prayer which you may say you like if you if you like, you can also say this prayer when you take Charanamrita. Ah, ah, There's a prayer it goes Akala mrityu haranam sarva vinashnam Vishnam Padodakam Pidva Shirasham Darayamiyaham. The meaning is, after we've drank the water from the lotus feet of Vishnu. คำแปลนะครับ And this water destroys all diseases. พระสงฆ์นะน้ำสงฆ์นะครับน้ำสงฆ์ที่อาบน้ำให้พระนารายณ์นะครับก็สามารถที่จะชำระล้างความบาปทั้งหมดได้ and it takes away the chance of dying untimely และก็จะช่วยให้หลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งการเกิดเก็บตายได้ so I hold that water on my head ได้โปรดนะครับมาอยู่ที่พระในอยู่อยู่ที่บนศีรษะของ ของฉันด้วยเถิด So sometimes, you know, when devotee is sick, sometimes we will bring c h a r a n a m r i t a for them and we will give them the c h a r a n a m r i t a to drink and the c h a r a n a m r i t a can help them to get better. บางครั้งเนี่ยสาวกป่วยนะครับเราก็จะเอาจารนามริตาเนี่ยมาให้สาวกได้ดื่ม แล้วให้สาวกเนี่ยหายไวๆ All right, and then the next item, to smell the incense or flowers offered to the deity. So in the Hari Bhakti Sudodaya, there's a statement about about the incense which is offered in the temple so it says when the devotee smells the flavor of the incense which is offered to the deities then they they become cured of the poisonous effects of material contamination หอมจากทูปที่ถวายให้พระปฏิมาจะได้รับการรักษาจากพิษแห่งมลทินทางวัตถุ And it's, it's g e s r i b e d just like one becomes cured of a snake bite by smelling the medicinal medicinal herbs. เหมือนกับคนที่ถูกงูกัดแล้วดมยาสมุนไพรตามแพทย์สั่ง พิษก็จะสลายไป so we have to understand how sometimes the devotee or, or the person may be bitten by a snake and the, the poison from the snake affects the body เราต้องเข้าใจนะครับบางครั้งเนี่ยงูเนี่ยเขาก็จะมากัดสาวกนะครับแล้วก็พิษก็จะ สามารถที่จะไปในร่างกายบางส่วนต่างๆของร่างกายได้ And sometimes the people is bitten by the snake, he will be bitten, he will go unconscious. และบางครั้งเนี่ยถูกงูกัดก็จะทำให้ไม่มีสติ But there's special herbs which grow in the jungle. So some people who are very expert, they know how to use this herb to bring the person back to consciousness. ดังนั้นเนี่ยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญบางครั้งในป่าหรือว่าในที่ที่ไม่มียาเนี่ยก็สามารถใช้สมุนไพรในการรักษายาพิษจากงูได้ So they get the herb and they just bring the herb in front of the person who's unconscious, who got bitten by the snake. And just from the smell of the, the, the herb in front of his nose, it can bring him back to life. ใช้ยาสมุนไพรแบบนำยาสมุนไพรเนี่ยมาให้ผู้ป่วยที่ไม่มีสติที่ดูที่ถูกงูกัดเนี่ยมาดมนะครับเมื่อดมแล้วเนี่ยก็ทำให้สติ หรือว่าผู้ป่วยนะครับกลับมาเป็นปกติ so that in the temple it's the same way when the devotee comes to the temple he just smells the incense offered to the deities and he get can get cured of all this material contamination. ในวัดเหมือนกันนะครับเมื่อเหล่าสาวกเนี่ยเดินเข้ามาในวัดก็จะได้ดมกลิ่นของทูบและดอกไม้ก็จะช่วยให้มีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น So this is the power of going to the temple and just smelling the incense or smelling the flowers offered to the deity. นี่คือพลังของการดมกลิ่นหอมของทูบและดอกไม้ก็จะช่วยเรากลับไปหาผมพระกวานได้ And Srila Prabhupada explains, he said, when devotee comes to the temple, he should always offer something to the deity. he should offer some flowers or fruit or incense or something. ชื่อพระพัฒทรงกล่าวนะครับเมื่อเราเนี่ยเข้ามาในวัดเนี่ยเราควรที่จะนำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมาถวายให้กับพระปฏิมาดอกไม้ทูบหรือว่าผลไม้ so if he doesn't have any money then he should try to offer something whatever he can หากเขาไม่สามารถถวายเงิน ก็สามารถถวายบางสิ่งบางอย่างได้เช่นกัน And Prabhupada explains how in India, he said the system is all the men and ladies come to the, in the morning to visit the temple and they will bring something to offer. ในประเทศอินเดียนะครับ ระบบคือสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายที่เยี่ยมวัดในตอนเช้าก็จะนำบางสิ่งบางอย่างมาถวาย Somebody They may bring just a handful of rice, uncooked rice grains. บางท่านเนี่ยก็จะนำเอาข้าวหรือแป้งหนึ่งกำมือก็จะมาถวาย Somebody else may bring some vegetables that they grew in the garden. บางท่านก็จะนำเอาพืชผักผลไม้ที่มาปลูกแล้วก็มาถวาย Vegetables. Puck. พืชผัก Right? Yeah, they will offer the vegetables to the deity. ก็จะมาถวายต่อพระปฏิมา And and some people may bring some flowers which they gathered from the garden. แต่บางท่านเนี่ยก็จะนำเอาดอกไม้ที่ปลูกในบ้านนะครับในสวนบ้านแล้วมาถวาย And so even a little few grains of rice or some little flour can be offered to Krishna. เพียงแค่ข้าวกำมือหรือว่าอะไรก็ตามก็สามารถที่จะให้ถวายต่อคริสต์ได้ And it does if you go to see the deity or if you go to see a saintly person, it's the same thing. การที่เราไปมองพระบาทรูปดอกบัวของ พระปฏิมาและได้พบได้พบสาวผู้บริสุทธิ์เนี่ยก็มีความเท่าเทียมกัน you should bring something to offer to them เมื่อเราพบกับกฤษณาและสาวกเนี่ยก็ควรจะถวายบางสิ่งบางอย่างให้กับพวกเขาด้วย so it doesn't matter what you bring it can, offering can be very humble มันไม่จำเป็นว่าเราต้องถวายให้กับสิ่งที่คุณค่ามากแค่ไหน แต่ว่าเราต้องถวายด้วยใจรัก or it may be very valuable เราอาจจะถวายสิ่งที่มีคุณค่าก็ได้เช่นกัน Some people draw pictures and they bring a beautiful picture of Krishna and offer it to the to the guru, offer it to the spiritual teacher. บางท่านก็จะวาดภาพ คริชนามาวาดภาพที่สวยงามมาเราก็จะมาถวายให้กับคริชนาถวายให้กับพระอาจารย์ของพระองค์ so a flower a little fruit a little water whatever is of whatever is possible it should be offered to Krishna ดอกไม้ผลไม้ต่างๆเนี่ยอย่างน้อยเราก็ควรจะถวายให้กับคริชนา and Krishna says in the Bhagavad Gita a leaf a flower fruit or water คริชนาทรงกล่าวในพระวกิตาใบดอกไม้น้ำนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถถวายกับคริชนาได้ So when the devotee comes in the mor- to see the deity in the morning, he should he he s sure to smell the the incense offered to Krishna. และเมื่อผู้มาเยือนในวัดนะครับได้พบปากกับพระปฏิมาแล้วเนี่ย And just by smelling the incense, he gets free of all the poison of material life. And then there's this another evidence is stated, and if the smell of the garland that was offered to the deity in the temple enters into a person's nostrils, immediately his bondage to sinful activities becomes taken away. Oh, and even if one doesn't have any sinful activities, but if he just smells the, the flowers which are offered, he can make advancement. ผักดอกไม้พวงมาลัยที่ถวายมาเนี่ยได้ดมก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ Just like one may be a Mayavadi, he may be an impersonalist, but he can become a devotee just by smelling the flowers. ไม่ว่าผู้ใดก็ตามผู้ที่ไม่เชื่อในองค์พระกวานมายาวาดีก็ตามเนี่ยก็จะสามารถมาเป็นสาวกได้เช่นกัน And there's an, the example about the four Kumaras, how they went to see, they went to the spiritual world. And initially, they were impersonalists. ตัวอย่าง อย่าง ตัวอย่าง อย่าง เช่น ที่ โดดเด่นก็คือ เหล่าสี่กุมาร ที่ เดินทาง ไป ใน โลก ทิพย์แต่ว่าเดิมแรก เนี่ย ทรง ไม่ เชื่อ ใน องค์พระกวานไม่ เชื่อ ในรูปลักษณ์ but they went into the spiritual world and the Lord came there and then when the Lord came there and they smelt the flowers and the incense in the temple and they smelt the tulsi from his lotus feet, then they became devotees. ก็ได้ดมกลิ่นหอม ของดอกไม้และทูปที่ถวายอยู่ในวัดสิกุมารหลังจากนั้นก็ทรงกลายมาเป็นสาวก so people who are impersonalists they're not very pure but they can become pure by contact with the flowers and the incense offered to Krishna ผู้ที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์อาจมีมนทินแต่ว่ามาพบกับ สาวกหรือว่าเมื่อได้ดมกลิ่นหอมจากธูปและกลิ่นหอมจากดอกไม้ก็สามารถที่จะบริสุทธิ์ได้เช่นกัน And then there's another statement in the Srimad Bhagavatam. ได้กล่าวไว้ในว่า It says if one has not washed off all the reactions of sinful activities he cannot be a pure devotee. ผู้ที่ยังไม่ชะล้างผลบาปออกไป The pure devotee has no doubts about the position of Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead. สาวผู้บริสุทธิ์ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความยิ่งใหญ่สูงสุดขององค์พระคัมภีร์คริชนา so because he has no doubts, he will engage fully in Krishna consciousness and do devotional service. And there's another statement also in the Agastya Samhita. และมีข้อความคล้ายคลึงกันใน Agastya Samhita it says, just to purify the impurities of our nostrils, we should try to smell the remnants of flowers offered to Krishna in the temple. So it, it's important to go to the temple and see the deities and to take part in the activities Can you hear me okay? Yes, Master. So, going to the temple is an opportunity to smell the flowers and to smell the incense offered to Krishna. เป็นสิ่งที่โชคดีมากที่เหล่าสาวกเนี่ย ได้ไปวัดนะครับผู้คนไปเยี่ยมเยียนไปวัดเนี่ยได้พบปะพระปฏิมาได้เห็นพระปฏิมาได้ดมกลิ่นทูบหอมๆได้เห็นความสวยงาม Some people don't understand the importance of going to the temple. บางท่านเนี่ยไม่ไม่สามารถเข้าใจนะครับว่าการไปวัดเนี่ยมีความสำคัญยังไง And they they miss the opportunity to get purification. แต่ว่าพวกเขาเนี่ยได้รับความโชคดีมาก ได้รับโอกาสที่ทำให้พวกเขาเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้น And so Krishna consciousness movement is opening temples all, all over the world just to attract people to come and get purified. Krishna o n s จิตสำนึกเนี่ยทรงมีวัดเนี่ยทั่วโลกและทรงเปิดโอกาสให้ผู้คนมากมายเนี่ยได้รับมาพบปะกับ Krishna But this is Kali Yuga. People are very fallen. They don't want to get purified. เราไม่ต้องการที่จะบริสุทธิ์ขึ้น They don't want to go to temple. พวกเราไม่อยากไปวัด They'll go to cinema. They'll go to movie. They'll go to bar. They will go to so many sinful places. พวกเขาอาจจะไปที่โรงหนัง ดูหนังไปผับไปบาร์หรือไปทำบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าไม่อยากไปวัด We ask them to go to temple. Oh no, I have no time. ถ้าชวนเชิญชวนไปวัดเขาก็จะตอบไม่ฉันไม่มีเวลา So we try to make the temple attractive. We want to attract people to come to temple. เราก็สร้างวัดเพื่อให้ผู้คนเนี่ยดึงดูดเข้ามาในวัด We should understand human life is very special. เราต้องเข้าใจว่าร่างมนุษย์เนี่ยเป็นร่างที่พิเศษมาก The animals they cannot come to the temple. เราสัตว์ไม่สามารถที่จะมาในวัดได้ The temple is for the human beings. วัดเพื่อเหล่ามนุษย์ปุถุชน But come to the human form of life, they have the opportunity to understand who we are. การที่เราได้รับร่างมนุษย์เนี่ยเราก็ควรจะเข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นใคร และเรา มีหน้าที่อะไร We understand we're not the body, we're spirit souls. We're So we need to go to the temple to go to see Krishna. Krishna. Some people people say, oh, I want to see God. I want to see God. We tell them, you go to temple, you'll see God. He's there in the temple. บุคคลเนี่ยพยายามที่จะเออฉันเนี่ยอยากจะเห็นอยากจะเห็นพระเจ้าอยากจะเห็นพระเจ้าแต่ว่าผู้คนก็ไม่ยอมไปวัดเพื่อที่จะเห็นพระเจ้า And then when they go to temple, they say, oh, it's only statue, it's not God. แต่เมื่อผู้คนเนี่ยได้ไปวัดแล้วสุดท้ายเอานั้นไม่ใช่พระเจ้านี่นั้นก็แค่รูปปั้นธรรมดา they do not see with love, they do not see with devotion. We have to understand Krishna, God, God is everywhere. And He is also in the temple. And in the temple

อาบน้ำให้แต่งตัวให้ and we cook food and offer food for him เราก็ทำกับข้าวและถวายอาหารให้กับพระองค์ and we offer the worship offer the articles of worship like incense and lamp gilam เราก็จะบูชานะครับอย่างเช่นทูบเทียนดอกไม้นะครับ and we sing songs about his pastimes for his pleasure เราก็จะสวดบทเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวลีลาของพระองค์ and we enjoy also dancing for His pleasure เพื่อให้พระองค์มีความสุข และเราก็จะมีความสุขเช่นกัน so going to the temple we enjoy chanting dancing กำลังการที่เราไปวัดเนี่ยเราก็จะมีความสุข และเพลิดเพลินกับการเต้นลำ and then we hear about Krishna's pastimes and we hear about Krishna's teachings. เราฟังเรื่องราวลีลาของคริสนาฟังเกี่ยวกับคริสนากำลังที่จะสอน When I first became a devotee, I start. I used to go to temple every evening for the arti. ในขณะที่มาชเนี่ยเป็นสาวกช่วงแรกๆเนี่ย and we used I used to come every evening from my job. I was working in a job, and I would go to after the work. I would go to the temple to attend the evening arti, and we would have kirtan, chanting, and dancing. หลังจากที่มาเนี่ยทรงทำงานเสร็จนะครับทำงาน เรียบร้อยเสร็จเนี่ยก็หลังจากนั้นช่วงเย็นเนี่ยมาชก็จะทรงเดินทางไปวัดเพื่อมีความสุขกับการฟังแล้วก็เต้นรำอย่างมีความสุข and the artists were always very ecstatic อาร์ตีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความปลื้มปิติสุข devotees would dance in ecstasy เหลาสาวกจะ เต้นรำอย่างมีความสุข and and I would go every night I started to go every night และมาชก็ทรงเดินทางไปทุกทุกทุกทุกเย็น and after the arti then devotee would give class from the Bhagavad Gita หลังจากที่อารตีเสร็จเนี่ยเราสาวก็จะทรงให้คลาสภาวะกิตา and we would hear the Bhagavad Gita and then after Bhagavad Gita class, then they would distribute a little prasadam to everyone. So in this way, this was how I in, was introduced to Krishna consciousness. นี่คือทางที่มาราชเนี่ยทรงเดินเข้าสู่ कृष्णाची संगत so it's very nice to come everybody's encouraged go to temple and chant and dance and take prasadam นี่เป็นสิ่งที่มีโอกาสมากนะครับที่ทุกๆคนเนี่ยทรงมีความสุขที่จะมาวัดนะครับมามีความเต้นรำแล้วก็ทานประสาด a l right So we will stop here tonight. Are there any questions? Are Okay, three, three people have raised their hands. All right, so who has the question? Vaishnavi? Hare Krishna Guru Maharaj. Yes. Hare Krishna Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances on glory Shri Prasila Prabhupada. Uh, today we read about Charanamrita. Um, I have Gaur deity, so I give them a bath every day. So I can also make Charanamrita oh. every day. Yes, you can. Yes. Yes, you should. You can make charanamrita. And you have tosi also? Yes, yes, Guru Maharaj. Yes. So when you bathe the deity, you put the tosi leaves in the water when you bathe the deities, so the deities also enjoy the tosi leaves. Okay. Yeah. And then you, you don't use you you you. you whatever water you use for bathing the deities, what do you do with the water after you bathe the deities? I take little bit and pour it for the plants. Yeah, good. The right. Yeah. Ah. So you can you can make charanamrita and you can also distribute to devotees if you like. Usually, you know, we'll make the charanamrita, we will add some yogurt and some little bit sugar or honey. Okay. Uh so I can take little bit of water, maybe half cup of water and half cup of yogurt, something like that, right, yeah. Guru Maharaj? Yes, right. Yeah. Okay. And uh, is there, a, they have to take bath before drinking chana. If I give to someone, they have to be, is there anything like that, Guru Maharaj? Who? The, the devotee? If I give, no, if I give to my family member, mm-hmm they have to take bath before getting charnamrita, honoring charnamrita? No. Or not problem? Okay. Prasadam, yes, can, prasadam can be taken anytime. Okay. There's a past, okay. there's a pastime that Lord Chaitanya came to the home of one person the, in Jagannath Puri. There was one person called Sarva Boma Bhattacharya. มีเรื่องแล้วมีเรื่องราวของเจตัญญานะครับ เจตนามาบรุนะครับ ทรงเดินทางไปในเจกนัทนะครับ ก็จะมีได้พบปะกับสาวกสารบบัตจารียสารบบม h บัตบัตต t t a b h a สารบบมมบัตตจารี So he was, previously he'd h a been an impersonalist, but he had become a devotee. โดยก่อนหน้านั้นเนี่ย จำรบโบมาบัตจารีนะทรงเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์และหลังจากนั้นก็ได้มาเป็นสาวก So one morning, early in the morning, after Mangalarti, Lord Chaitanya came and brought Mahaprasadam. ในช่วงเวลาช่วงเวลาเช้านะครับมาปรุเนี่ยก็ได้นำประสาดมา And so Sarvabhauma Bhattacharya, he was just getting up from the bed. สรบตจะสรบมบตจารีนะทรงตื่นช่วงเวลานั้นพอดี so Lord Chaitanya came and brought the Mahaprasad and gave to him องค์เจตนาเนี่ยก็ได้พบปากับเขาแล้วก็ได้นำประสาทนั้นให้กับเขา and s a r v a b h a m a b h a t a c h a r y a immediately ate it และ s a r v a b h o m a Bhattacharya ก็ทรงได้ทานประสาทนั้น So Lord Chaitanya was very pleased. พระองค์เจตนาก็ทรงมีความสุขมาก Because Sarvabhauma Bhattacharya, he was a very high class Brahmana. สารบมบัตจารีนะทรงเป็นพรามระดับสูง So usually the brahmanas they're very conscious about things that they say, oh, I have to take bath, I have to clean my mouth, I have to clean my teeth and everything, I have to take bath and do my prayers.

เราไม่จำเป็นต้องรอเราไม่จำเป็นต้องอาบน้ำ หรือว่าทำบางสิ่งบางอย่างก่อน เราสามารถทานได้ทันที because this is the way of devotional service and it's above all rules and regulations นี่คืออทรงอยู่เหนือการปฏิบัติสินทุกท่านสุขสินทุกอย่างนะครับ Yes, Guru Maharaj, very clear. Thank you, Guru Maharaj. Okay, Vaishnavi. Yes, and then there's another question here from Yuvati Sachi Mataji. Hari Krishna, Guru Maharaj, and dear devotees. Please accept my humble obeisances, O Guru Srila Prabhupada. Guru Maharaj, my question is about Srimad Bhagavatam. Can I ask? Yes, you can ask. Yes, uh, this is Srimad Bhagavatam 1.7.4. Uh, Srila Prabhupada uh, said in the report, devotional service or bhakti yoga is the function of the internal energy. Thus, there is no... Oh. The inferior energy in the process of devotional service we lost your voice. I lost your voice in part of this reading. Oh, sorry, Guru Maharaj. Mm. That uh, you... can I, yes, can I repeat? Yeah, I think you have to. Ah, yes, uh-huh. Uh, uh the, the purport. Uh, devotional service or bhakti yoga is the function of the internal energy. Thus, there is no place for the inferior energy or material energy. And my question is, uh, how does the internal energy displace the inferior energy in the devotional service? Well, Hari Krishna. Hari Krishna. Yogeshwari, Yogeshwar Prabhu. Yes, the, the, the, the Jew. Man. Okay. มามาตจีก็ทรงกล่าวนะครับว่าพลังงานเบื้องสูงนะครับ ในพระในชิมัตพากตัมภาคหนึ่งนะครับก็ได้อ่านมานะครับ ว่าพลังงานเบื้องสูงเนี่ยก็จะช่วยเราเนี่ยพัฒนาในกระชินสำนึกเนี่ยได้อย่างไรนะครับ well you have to understand that material energy is like darkness and the the internal energy is like light เราต้องเข้าใจว่าพลังงานเบื้องต่ำเนี่ยก็เหมือนกับ พลังงานเหมือนเอ่อมืดมิดแต่ว่าพลังงานเบื้องสูงเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสว่างขึ้นได้ there's, they say in in Bengali there's the, the verse in the Chaitanya Charitamrita Krishna Surya Sama Maya Haya Andikar Yahan Krishna Tahan Nahi Mayaya Adikar that Krishna is like the sun And Maya is like darkness. Krishna เนี่ยเหมือนกับพระอาทิตย์และ Maya เนี่ยก็เหมือนกับความมืดมิด So the Maya, that's the external energy. It's like darkness. Maya เนี่ยเป็นพลังงานเบื้องต่ำก็จะเป็นความมืดมิด And Krishna, that's the internal energy. และ Krishna ทรงเป็นพลังงานเบื้องสูง So wherever there is light, there will be no darkness. Just like now is evening, and so the sun has gone down, and so the darkness has come. But as soon as the sun comes up, then the night is

พลังงานเบื้องต่ำอยู่ที่นั่นเหมือนกัน แต่ว่าพลังงานเบื้องต่ำเนี่ยก็จะไม่มีกฤษณาอยู่ but wherever Krishna comes then the Maya will go เมื่อกฤษณาเนี่ยทรงมาที่ไหนก็ตามเนี่ยมายานะก็จะทรงออกออกจากออกห่างจากพระองค์ Can you understand, Yumati? Yes, Guru Maharaj. Thank you very much. Uh, Hare Krishna. my businesses. Hare Krishna. All right, there's one more question here. Is it Shilpa Mataji has a question? Yes, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances at your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, I have two questions. The first one being, when we are chanting and dancing in front of the deities, we feel some joy. Is that joy material or spiritual? Oh, that, that well, we, we hope it's spiritual. It should be spiritual. The question is, why are you feeling joy? Sometimes, you know, sometimes we have the example, you know, <laughs> okay, Yo, Yo, Yogeshwara Prabhu, you can translate. Ma, Ma, Mataji ถามนะครับว่าเวลาเราเนี่ยอยู่ต่อหน้าพระปฏิมานะครับ เราสวดมนต์วิงวอนเต้นลำ นั่นคือความสุขที่ความปลื้มปิติสุขนั้นเนี่ยทรงเป็นทิพย์หรือว่าเป็นวัตถุมาร์ชก็ทรงกล่าวว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นทิพย์เสมอ Now, of course, sometimes you get people come to the temple and they're chanting and dancing, and they're chanting, they're not, they're not doing it for the pleasure of Krishna. บางครั้งเนี่ยผู้คนเนี่ยส่งมาเยี่ยมเยียนวัดเต้นรำนะครับต่อหน้าพระปฏิมา แต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ทำไปเพื่อคริชนา Sometimes they they they come in the bodily conception of life. อาจจะมาในในรูปแบบของวัตถุนิยม and they dance, you know, the way they would dance in a disco. So that's not very transcendental. But when we come to temple, we dance for Krishna. We have to, the consciousness should be there that I'm dancing for the pleasure of Krishna. ในขณะที่เรามาในวัด เราควรที่จะเต้นรำและเรามีความปิดใจจดจ่ออยู่ที่คริชนาเพื่อคริชนา But just because they're coming to the temple, so they get some benefit. แต่ว่าขณะที่เขาเนี่ยได้เยี่ยมเยียนมาวัดเนี่ยเขาก็ยังก็เขาก็สามารถได้รับประโยชน์ได้เช่นกัน And because they are dancing, you know, they get they get some benefit. และเขาเต้นรำเช่นกัน ก็เขาอาจจะได้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆ it may not be pure devotion ไม่ได้เป็นความรักที่บริสุทธิ์ but they they will get definitely the benefit of some pious activity แต่ว่าการที่มาเต้นรำในวัดเนี่ยก็จะทำให้เป็นเขาจะได้ทำบุญทำในระดับความดี but we come to the temple, we should learn how to properly behave in the temple. หากเรามาเยี่ยมเยียนในวัดเนี่ยเราก็ส่วนที่จะมีความแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนความเคารพต่อสถานที่ Srila Prabhupada showed us how we should dance. ชลบุปาเนี่ยทรงแสดงให้เราเห็นว่าเราควรจะเต้นรำยังไง You know you put your hands up in the air like Lord Chaitanya and Lord Nityananda ทรงยกมือนะครับเหมือนองค์เจตัญญาและองค์นิจานันดา and then you move to the left and then to the right and then to the left and then to the right และแกว่งแขนไปซ้ายขวาซ้ายขวา and this way back and forward in time with the chanting of Hare Krishna และทรงเดิน ไปด้านหน้านะครับพร้อมกับการสวดภาวนาฮาริคริชนา and we should look at the deities we should focus our attention on the deity และเราควรที่จะจดจ่ออยู่ที่พระปฏิมา และวิงวอนต่อพระปฏิมา and in this way we can feel transcendental pleasure และเราก็สามารถมีความรู้สึกนะครับความรักต่อคริชนาได้ Sometimes, you know, we get the young boys come to the temple and the young girls, and the young boys are attracted to the young girls. บางครั้งเราจะเห็นได้ในวัดเนี่ยก็จะมีเหล่าวัยรุ่นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยส่งเดินเข้ามาก็จะสามารถทำให้ทั้งวัยรุ่นเนี่ยก็จะดึงดูดซึ่งกันและกันต่างเพศ And so this way sometimes it's not very transcendental ทิพนะครับความมั่งคง but still because it's in the temple because they've come to the temple and they're chanting and so there's some benefit there แต่อหากพวกเขาเนี่ยมาเยี่ยมเยียนในวัดก็จะมีผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างเช่นกัน and gradually we learn how to properly behave in the temple และพอเวลาผ่านไปเขาก็สามารถที่จะรู้ว่า เราควรจะให้ความเคารพต่อวัดยังไง so it it can be transcendental it it's going to be different for different people สามารถที่จะมาในระดับของความมั่งคงได้ ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล for those people who are really genuine devotees, serious devotees, it will be transcendental. หากสำหรับสาวกนะครับมีความจดจ่อตั้งใจนะครับต่อพระปฏิมาเนี่ยก็สามารถที่จะมาในระดับนั้นได้ And for those people who are very near neophyte, then they will at least get material pious activities. ผู้ฝึกใหม่นะครับเขาก็อาจจะมีความสุขทางวัตถุแล้วก็มาในระดับของความดีได้ Alright, s h i p a Yes, Guru Maharaj, thank you. And I had another question. Is that okay? Do you have the time? Yes. On the material energy, we say she is inferior because she's unconscious. The elements are unconscious. not conscious. Okay. Um, and the, the living entity is superior because we are conscious. But the personification of material energy, is she conscious? I mean, is it is it the same? Is it the material energy is only of the elements and the false ego and all the things that we are studying right now in the third canto of Bhagavatam? Or is, is the person like because Maya Devi, we say Durga Devi, she's Maya Devi, personified of material energy. But she's a person. So how do we understand that? เราเราจะเข้าใจได้ไงนะครับว่ามายาเดวีหรือว่าพลังงานเบื้องต่ำของพระองค์เนี่ยทรงมีความหวาดมีความกลัวต่อต่อคริชนาแล้วก็ ทรงมีสติปัญญาเหมือนหรือว่าเหมือนพระแม่ดูกาหรือเปล่าพระแม่เพราะมายาดีวีเนี่ยก็ทรงเป็นพระแม่ดูกาใช่ไหมเราก็ควรจะเข้าใจในคำถามนี้ได้ยังไงครับ Yes, she's a person. She's conscious. She's a she's a person with that responsibility, personification, as you say, of the material energy. the material energy you described, the elements of the material nature, the inferior energy. ถูกต้องนะครับ เพราะว่า พระแม่พลังงานเรื่องสูงเรื่องต่ำของกฤษณาก็ทรงเป็นทรงมีรูปลักษณ์นะครับ ก็คือดุลยาเช่นกัน แล้วก็มีสติปัญญาเช่นกัน แล้วก็มีพลังงานเบื้องต่ำที่ทรงเป็น ภายใต้การดูแลของโลกวัตถุก็มีเช่นกัน right so in the Bhagavad Gita it describes how there's different elements of the material nature earth and water and fire air and ether mind intelligence and false ego ในบวรกิตาเนี่ยก็กล่าวเช่นกันนะครับ กับความรู้ของโลกวัตถุเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงจากธาตุนะครับดินน้ำลมไฟอากาศ แล้วก็ย่อยไปอีกก็คือสติปัญญาอาหังการ และจิตใจของ so this is Lord Krishna's inferior energy และอันนี้คือพลังงานเบื้องต่ำของพระองค์ there are two kinds of prakriti there's the inferior prakriti and the superior prakriti ก็จะมีสองสองลักษณะในการสร้างโลกวัตถุด้วยกันก็คือมาสร้างโดยตรงแล้วก็สร้างโดยอ้อม so the inferior prakriti it's inferior because it does not have any consciousness ก็คือพลังเบื้องต่ำก็เขาเนี่ย ไม่เขาไม่มีสติปัญญาคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่ใกล้พระองค์ได้ก็อยู่มีความมืดมิดมืดมิด so the personification of these elements there these elements there and the personification of the material nature is Durga Devi ผู้ที่ดูแลนะครับผู้ที่ อยู่เหนือในการดูแลสิ่งเหล่านี้ก็เป็นพระแม่ดุร์กาเดวี and she is a person และพระองค์ทรงเป็นทรงมีรูปลักษณ์ she she is conscious พระนางเนี้ยทรงมีสติปัญญา she is the consort of Lord Shiva ทรงเป็นภรรยาของพระแม่ศิวะพระของพระศิวะ So she's, she's conscious. Her, her responsibility is over these material elements. หน้าที่การงานของพระแม่ดุร์กาคือการที่ดูแลนะครับธาตุสิ่งเหล่านี้ Thank you, Guru Maharaj. That's very clear now. Thank you so much. Okay, Hare Krishna. Must be very early there. Um, it's about 8.30 in the morning here right now. Oh, okay. <laughs> it's a good time. other side of the world, yeah. And your voice, yeah, is, voice is very clear. <laughs> Oh, that's good. Good and the sun is just coming up and it's the, the day is just beginning here. <laughs> oh, okay, we have another question here from Kumadaki Maharaji. Thank you, Guru Maharaj. Uh, Hari Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Uh, Guru Maharaj, actually, mine is not a question. I just wanted to check with you something. Uh, the Evolve puna team, they sent an email, they told me to you regarding the sharing. Yeah. I uh, just want, uh, wanted to check with you, Guru Maharaj, did you receive it? Yeah, yeah. Oh, okay. Uh, so they just wanted to know, um, I mean, the confirmation, and they also wanted to know if they have to send you like a reminder or something on Saturday. Is it necessary, Guru Maharaj? No. No. Oh. All right, okay then. I'll just inform them. Thank you so much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Now, Padma has a question. Is it Padma? Hari Hare Krishna, Gurudev. Yeah. Yes, Hare Krishna, Gurudev. Please accept my humble obeisance at your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. I have two quick, uh, two quick uh, questions, Gurudev. One is, um, when you offer bhoga to Krishna, can we sometimes offer these dry manjuris when they become brown? Offer mango leaves. No, dry manjari, manjari, tulsi. Oh, dry manjari, dry manjari. Yes. Yeah. Yes. Yes, you can. Okay. Okay, and the other question is, Gurudev, now in, uh, in some places in the book, they say Vaikuntha. Sometimes they mention kingdom of Godhead. Is there any difference between these two? Mm, not really, no. It could be the same thing? Yeah, could be, yeah. Okay, I was wondering whether there's a difference, so that's why I just wanted to clarify. Kingdom of God, it could be Vaikuntha, it could also be Goloka. Okay. All right? but uh, kingdom of yes. God, kingdom of God is more. In, uh, we don't know if they're talking about Goloka Vrindavan or if they're talking about Vaikuntha. But anyway, both are the kingdom of God. But, uh, okay. but if uh, they say it could be Mathura. It could be Mathura, Dwarka, any place. Also? Yeah, well, Vaik uh, Mathura, Dwarka, they're also more within the realm of Vaikuntha. Okay, okay. Okay, thank you, Gurudev. Understood. Mm-hmm. But, thank you so much. มาจะจีนะทรงถามนะครับว่าเราสามารถถวายใบตุลสีที่แห้งได้ไหมก็สามารถถวายได้นะครับ แล้วก็คำถามนึงก็คือโลกทิพย์นะครับโลกทิพย์เนี่ยหมายถึงเวกุนตาหรือว่าโกโลกา นะครับมาพระสมบอกว่า

Uh, Gurmaraj, with regards to Charanamrita, right? Uh, I'm actually wondering, like, um, you know, like um, something with regards to Sri Devi Mataji's question in the other class, like, um, you know, when we actually come across animals who are like, um, you know, sometimes we rescue them or when they are in trouble and everything. So it happens in, in my place as well. So what we do is like we give them Charanamrita, uh, the Abhishek water, and then um, say the Mahamantra a little, and then we set them free to their fate. So I'm just wondering, uh, what exactly would the effect be for these animals when they actually receive this, um, like Charnamrita and the, you know, like mantra and everything? What kind of um, um, relief they will get actually? What kind of animals are these? Cats, basically, like uh, uh -huh. kittens. And, I mean, like, you know, the stray kittens, the mother leaves them and they're like sometimes on the verge of death or we can't take care of them. Mm -hmm. So what we do is we just give them the things and then we set them free in the the, the taman, I mean the, the, the garden there. So uh, I'm, I'm just like wondering what exactly uh, you know will happen to them. Well, it gives them the opportunity in the future they may get a human body quicker. Then, then in the next life they may have the opportunity to get a human birth and may even get yet birth which connects them to devotional service. Okay. Uh, Guru Maharaj, and then I wanted to ask, like, uh, you know, this past time where Ramanujacharya gave um, prasadam to the fish and they developed like the forearm form, right? Um, that happened because of the potency of Ramanujacharya, is it? Is it? Uh, when he gave the prasadam? Well, uh, it may have been the prasada also. It could be the prasadam because the, that's very important that you have the pure prasadam which is cooked by pure devotees and offered by pure devotees, the cooks and the priests who offer, that they were pure, then the prasadam is very powerful. Okay. All right, Ramesh, thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Yogeshwara, were you able to follow that? Yes, yes, Maji. Maji ก็ทรงถามว่าเวลาเราจะนำบริตาเนี่ยเอามาให้กับสัตว์นะครับ สัตว์ที่ยากไร้นะครับ หรือว่าสัตว์ที่ไม่มีการดูแลนะครับเราก็ให้สวดมนต์ให้กับสัตว์ หรือว่าเอานะประสาทหรือว่าจารมนิตาเนี่ยให้สัตว์เนี่ยได้ดื่มเนี่ย เขาจะเขาจะได้รับร่างที่ดีกว่าไหมหรือว่าเขาจะบาปของเขาจะชะล้างหรือเปล่านะครับพอมาชก็ทรงกล่าวนะครับว่าสัตว์เนี่ยก็จะเขาก็จะได้รับร่างมนุษย์ที่เร็วกว่าเดิมนะครับ ก็สามารถที่เขาจะได้พัฒนาในระดับที่เผ่าพันธุ์ที่สูงกว่าได้ All right, so there are no more questions, so we will stop here tonight. And we thank Yogeshwara Prabhu for translation. I thank all the devotees for their questions and for participation, listening. Thank you, Guru Maharaj. We hope everyone will have a nice weekend and see you next week. Hare Krishna. Srila Hare, Hare Krishna. Jai Krishna. Jai Srila Prabhupada ki jai. jai.